คำเตือน คลิปนี้มีเนื้อหาหยาบคายและเอ่มต้องถึงเอ่มนั่นแหละ โอ้ย ไปเก็บเบอร์รี่ดีกว่า ไป บักรถถังไปครับขุดมันเงอะขุดอีกเงอะไม่ได้นะ โคเบอร์รี่ห้าสิบกว่าอันกูไม่ยอมให้มึงนอนเงาะ พ่อโหดร้ายเงอะพ่อจะไปจับไดโนเสาร์มาเป็นเพื่อนลูกเออผมมีเพื่อนเยอะนะพ่อไอ้อะเพื่อนแกไม่เห็นเลยอะอันนี้วะกก็นี่ไม่ใช่บาทเรานี่นะพ่อตรงนั้นเจอแล้ว งั้นเต็มเลยโอ้โอ้โห บ้องไผ่ พ่อเอาไปทำเป็นบ้องกระชาได้เลยนะเนี่ย เดี๋ยวเเดี๋ยวพ่ออย่าช่องบินครับพ่อโอ้ไม่เป็นไรหรอกพ่อจะไปเจรจาเองอืมเอิม ไม่ค่อยจะดีนะ อ้าว นี่มันอาร์เจนนี่หว่า อาร์เจนอาร์เจนตินาใช่ไหมอาร์เจนตินาก็บ้าแล้วฮึกูชื่ออาร์เจนเทวิตโอ้ย เป็นนกครับเพื่อนเพื่อนหลายคนกลับบ้านหลังน้อย ที่ยังเป็นฟางอยู่ เพราะว่าพ่อไม่ยอมพัฒนา อยากมีบ้านอยากมีรถ แต่ตอนนี้ผมอยากได้ให้ผมอยากให้แขนผมมันกลับมายาว ความจริงก็ไม่เชิงกลับมายาวหรอกแขนผมมันตันอยู่แล้ว สวัสดีครับ ผมชื่อว่าอับเออที่ต่อหน้าฉันเหรอไอเซเบอร์พูดจะต่อยหน้ามันไอ้บ้าบักฮานี่บักฮานี่จะต่อยผมไม่ได้แอมเนาะแล้วมันไปตีอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยฮะอ๋อ ที่แท้แกก็ไปตีรับเตอร์นี่ยบาบาคีร่าอยู่บ้านดีๆนะลูก ครับ ระวัง เออเปรมมาล่านะ ครับผมระวังเปรมชัยมาล่านะลูกเอ้ย ลันลันลันลันลันโอเคครับ เดี๋ยววันนี้เราก็ มาเล่นกันชิวๆเนาะมประเดิมกับโปรเจกต์อาร์คนะครับ อยากให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์นี้เพราะผมอยากจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดนะครับผมคือที่ผมไม่อัพคลิปนี่ถามว่าผมหายไปไหนมานะ ผมแอบไปฟาร์มวิวเกมนี้มาครับฟาร์มวิวกันเลยทีเดียวเนาะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนอ่ะ เป็นกำลังใจต่อไปนะครับ ผมยังไม่ตายนะ ฉันยังคงหายใจนะพี่ตูนได้บอกไว้ ฉันยังไม่ตาย ฉันยังคงหายใจ ไปฟาร์มเมลกันเถอะ ผมอยากออกไปแล้วย่าพวกนี้โดยเฉพาะบาคิล่ามึงอย่าออกไปผมอยากออกก็อยากไปเดินเล่นพ่อพ่อพาผมไปหน่อยสิออกไปโดนฆ่าไม่รู้ตัวเลยนะไอ้นี่เดี๋ยวออกไปไม่โดนฆ่าหรอก พ่อนั่นแหละจะโดนฆ่า ถ้าไม่มีผมพ่อก็ตายแล้วไงไม่ตาย ชุดเกาะเหล็กอย่างดีฮให้มันจริงเถอะโอหไอ้นี่เดี๋ยวพูดไปไอ้ลูกตัวนี้นี่ มา พ่อต้องเอาปืนไรเฟิลก่อน ไรเฟิลสไนเปอร์ไรเฟิล แค่แค่กึกอะไร นี่ ลูกดอก ยาสลบไรเฟิลนี่มันเป็นขนมป้าพ่อที่มันเหมือนกับขนมรังผึ้งอะฮะน้ามันบอบโปอ๋อ ไม่มีมุกแล้วฮะพ่อถามแค่นี้แหละ อ้าวแล้วมึงจะเล่นทำไมอยากเล่นนะฮะว่างๆพ่อไม่พาไปเดินเล่นชักทีกูพาไปเดินแล้วกลัวนี่พ่อพาผมไปไหนเนี่ยออกไปตามร่าไดโนเสาร์ไงล่ะลูกเราต้องไปตามร่านะลูก ตามล่าหรือว่าพ่อให้มันล่าเนี่ยให้มันล่าเรานี่แหละโอ้นั่นไงเจอคู่กรณีข้างหน้าจัดมันเลยลูกเนาะ เนี่ยเฮ้อฉันจะฆ่าแกออกไปเงี้ยเฮ้เนาะเนาะจ้าจ้าอ่าได้อาหารเย็นกินแล้วใช่ไหมลูก ครับผมแม่ดีมากอ่าพ่ออ่มเล่อะไรอะพ่อ อ๋อ มันคือเมทัลอ๋อเมทัล ที่มันเป็นเอิมเพลงรักใช่ไหมพ่อวัวละวัวละเมทัลโว้ยอันนี้มันเหล็กอ๋อเอฟฟอีเ์เรียมนั่นเป็นไอออนไม่ใช่เราแปลว่าเหล็กครับพ่อ เออ มีท่านกับไอรอนอันเดียวกันนั่นแหละอแล้วทำไมพ่อไม่เรียกไอออนน่ะ อยากเรียกไปท่านเพราะมันเท่ดีเอเนาะ ไอรอนมันเฉย พ่อนี่เป็นคนที่เข้าใจยากจริงๆ สัตว์ดากัวเข้าใจยากอีกไอชิบหายงดข้าวเย็นแม่งเลยว้าอีกงดข้าวเย็นแม่งเอ้ยอย่าเถอะผมไม่บมีน่จะพ่อเจ้าหนังกับเคราตินแล้วก็เนื้อเน่า เอ่มเคราตินที่มันเป็นเอ่มวุ้นหรือเปล่าฮะที่เขาเอาใส่ที่เขาเอาใส่ในวุ้นนะฮะนั่นมันเจลาตินโอเคอัพเดนี่เหมือนเดิมนะไม่มีมุกแล้วไม่เล่นอะไรไม่เล่นเซิร์ฟมาเล่นกูอีกครับผม ก็พ่อมีแค่คนก็เอ่มผมคิดโมเดลแค่นี้แหละโอเคแค่นี้ลเออ แค่นี้เรามึงโอเคครับผมโอเครีโหลดขึ้นลำ ใส่กระสุนเรียบร้อยอุ้ยแม่งเกิดการฆ่าแรปเตอร์เกิดขึ้นเว้ยแล้วไอ้นี่นี่แม่งแบบ จะเสือกเขาอย่างเดียวเดยอุ้มมันก่อนเลยจะพาผมไปไหนไปผม แกมาในตัวไรประโยชน์บูราบูราผมจะไปหาถ้าไม่พ่อต้องห้ามผมหยุดไปผม กูไม่ปล่อยมึงซ้อมหยุดหยุดเ มีอะไรกัน หยุดใช่ไหมหยุดใช่ไหมฮะไอู้ดูดยาเอ้ยอันนั้นมาแค่กระสุนเด็กเล่นนะงั้นพ่อลองยิงตัวเองหน่อยสิฮะ ไม่ยิงมึงก่อนนี่แหละ อยากทดสอบว่ากระสุนจะแรงแค่ไหนนี่นะผมก็ขาเด้อผมไม่ผมไม่เชื่อ เอาสิ อไม่ฆ่าผมหรอกพ่อเลี้ยงผมมาตั้งนานทำไมต้องทำกับผมอย่างนี้ ไม่เข้าใจ เป็นไง พ่อไม่ขาาผมหรอก พ่อไม่ขาาผมหรอก พ่อไม่ขาาผมหรอก พ่อไม่ขาาผมหรอก วงนี้ขัดเศษอาหารกินมากแล้วทำไมโดโดมันมีตั้งเยอะทำไมต้องฆ่าผมแกมันทารุณแกมันตัวสูงเกือบหนึ่งเมตรเชียวไงเออ แล้วมันเกี่ยวอะไร แล้วไดโนเสาร์ของพ่อทำไมพ่อไม่ฆ่าทิ้งมัไมต้องมาฆ่าผมเอออยู่ร่มรอกกันมาตั้งนานเอ้ยนี่แน่เโยนแบบไม่มือเยอะใหญ่หายไปไหนแล้ววะ เออผมหนีไปแล้ว ผมจะหลอกพ่อในกลางคืน มาดิปิคาโดอรอ์ขบจัดการน้องหน่อยไหนอน้องไหนครับผม น้องมึงตายห่าแล้วเว้ย น้องไหนอ่ะ ผมไม่เคยมีน้องเนี่ยคืออัพเลเวลดีกว่าครับผม เดี๋ยวผมขออัพเป็นน้ำหนักให้มันละกันนะ บาคิระจะไว้ออกเดินทาง บาลู บาเคล่าอยู่ไหน ในนี้ก็ ปลูกไว้มรดพันธุ์ไว้หนึ่งนะฮะ small crop pot ผมไม่รู้ว่ามันต้องปลูกยังไงอ๋อต้องมีขี้ไดโนเสาร์ด้วยเหรอแม่งต้องเอาขี้ไดโนเสาร์ด้วยง้นพ่อก็รีบให้อาหารผมสิผมจะได้อึออกมาไวๆนะพ่อเออกูให้มึงแน่เอามึงหูปากก่อนไอ้ะตุนเลยผมไม่อยากหูบ n o p ไม่หูบก็เรื่องของมึงดิโอเคงั้นผมก็ไม่หูบ ้าวฮี่กวนตีนี่วะเอาล่ะ ผมจะลองปลูกพืชดูเนาะ ถ้าสมมติว่าทำไม่ติดก็คือ นั่นแหละเท่านั้นแหละ พอก่อน โอเคครับผมมีขี้นะฮะเพื่อความสุภาพเราจะเรียกว่าอุจจาระกัน ผมมีอุจจาระอยู่หนึ่ง ไม่รู้ว่าไปเก็บของตัวไหนมาได้เนาะ มีอุจจาระจาระของในดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับพ่อ นั่นแหละทำไมต้องในดวงอาทิตย์วะ อันนี้บอกอ๋ออ๋อก็ คนก็มีน้องบางคนที่เกิดหลังผม ผมเป็นไดโงเสาร์เพื่อน เพื่อนคนต่อไปก็ต้องเป็นไดโงอาทิตย์สิับพ่อ โอ้โหโอ้ยเฮียสุดยอดกูคานละวะโดยทฤษฎีทฤษฎีนี่ะปลูกอะไรมันต้องต่อระบบน้ำใช่หรือไม่ ปลูกไหไวะ ตอนนี้พ่อกำลังงงมากมากว่าเขาปลูกพืชกันยังไงอ๋อผมูแล้วเห็นเพื่อนพ่อปลูกก็ตั้งเยอะตั้งแยะผมรู้แล้วครับพ่อ เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้โห นี่แกเป็นสแตนของฉันไปแล้วเหรอเอมก็ฉันไม่อยากได้แกเป็นสแตน ก็ออกไปสิครพ่อปักธนูเลยคุยกับดอกไม้แม่งเลย ไม่เอาสแตนตัวนี้ เพราะแกมันนูบไงเหรอ ว่าผมนูอีก ผมจะขิดพ่อดูสิว่าพ่อจะนูกว่าผมมาเปล่ามาอ่ะมาดิ มาดิล้อเล่นนะครับ แล้วพวกพี่ปาวานหายไปไหนอ่ะ พี่ปาวานอะไรเออไม่ใช่่อปาวานมาปาวานปาวานพวกโรมามันก็ชุมหัวกันอยู่นั่นแหละปาวานขี้เข้าไปฮ่าพ่อจะกินขี้ฮ่าพ่อจะกินขี้ อ่าพ่อจะกินขี้อ่าพ่อจะกินขี้ โอเคเราก็ขอน้อม จากนั้นต่อระบบน้อม พ่อเรียกปลาวานหรือเรียกโลมากันแนโรมาตอนนี้พ่อขี่พิราบอยู่ แล้วพวกพี่เขาหายกันไปไหนหมดอ่ะพี่เขาไปดำน้ำมาเล่นอ่ะดดำน้ำดูปะการัง แกเองสักวันแกก็ต้องไปดำน้ำ ดำน้ำทำไม เอาไปสำรวจลูกใต้น้ำน้ำมันสีใสนะพ่อ มันไม่ใช่สีดำ เออ ก็นั่นแหละ ผมดำน้ำไม่เป็นต้องเอาสีดำมาเทอะพ่อ โอ้โหดูมันพุดูมันเล่นน้ำมันก็สีดำอยู่แล้วปะไม่ดำนะพ่อก็น้ำที่นี่มันสกปรกไม่ดำนะพ่อไม่ดำแม่มึงไงเออผมเออแม่ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแอบก็ฆ่าแม่เจ้าแล้วเออจริงเหรอ โอ้ ทำอะไรอยู่ต่อท่อนะ โอเค ผมก็กำลังงงอยู่นะว่ามันต่อท่อยังไงอะอ่าโง่ง่าคือระบบน้ำเนี่ยแบบทำยากมากเลยมนุษย์ยังไงโง่จงเบรยเงือโง่กับผมอีกถ้าเป็นผมนะ เดินไปกินน้ำก็จบ เดินเดินตักน้ำแล้วก็เอามาทีแค่นี้ก็จบไม่พอพ่อทำอะไรของพ่อนี่ แป๊บหนึ่งนะ ผมต้องศึกษาก่อนว่าระบบน้ำมันทำไง ถ้าสมมติว่าใครรู้ว่าแบบระบบน้ำมันทำยังไงก็บอกผมหน่อยนะครับผมก็อ๋ออยู่มาตั้งนานไม่รู้ว่าระบบน้ำทำไง คือมัน ใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับบายบาย อย่าลืมกดติดตามโปรเจกต์อาร์ด้วยครับ อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์